ร่วมสนุกกับกิจกรรมโรงพยาบาลเวชธานีวันนี้ลุ้นรับแพ็กเกจตรวจสุขภาพ และของรางวัลมูลค่ามากกว่า 50,000บาทเพียงแค่ทำตามกติกา 2 ข้อนี้ ข้อแรกเข้า YouTube แล้วกดติดตามช่องเวชธานี Hospital ตามแถบด้านนี้เลย ข้อที่ 2 กดติดตามเสร็จแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ ว่าคุณอยากมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพนี้ให้กับใครเพราะอะไรหมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 1 มีนาคม ผ่านช่องทาง Facebook โรงพยาบาลเวชธานีค่ะ อย่าลืมส่งกันเข้ามานะคะ